ในอดีตผู้ที่มาร่วมงานทุกคนแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองล้านนา เช่น ผู้ชายสวมเสื้อม่อห้อม นุ่งเตี่ยวสะดอ มีผ้าขม้าคาดเอว ส่วนผู้หญิง นุ่งผ้าถุงยาวถึงตาตุ่มสวมเสื้อแขนกระบอก หรือล้านนาประยุกต์ อาจทัดดอกไม้ที่หูหรือที่ผม มีพวงมาลัยดอกมะริคล้องคลอ